วัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างห้องเรียน เรามาทราบถึงบทบาทของผู้สอนในการใช้งาน Google Classroom กันก่อนนะคะสำหรับการใช้งาน Google Classroom ในบทบาทของผู้สอนนั้น สามารถทำได้ดังนี้ 1. สร้างชั้นเรียนออนไลน์สำหรับรายวิชาต่าง ๆ ได้ 2. เพิ่มรายชื่อนักเรียนจากบัญชีของ Google เข้ามาอยู่ในชั้นเรียนได้ 3. สามารถกำหนดรหัสให้ผู้เรียนนำไปใช้เพื่อเข้าชั้นเรียนเองได้ 4. สามารถตั้งโจทย์ มอบหมายการบ้านให้ผู้เรียนทำ โดยสามารถแนบไฟล์และกำหนดวันที่ส่งใบงานได้ 5. ผู้เรียนเข้ามาทำใบงานใน Google Docs และส่งเข้า Google Drive ของผู้สอน โดยจะจัดเก็บไฟล์งานให้อย่างเป็นระบบภายใต้โฟลเดอร์ Classroom 6. สามารถดูจำนวนผู้เรียนที่ส่งใบงานในเวลาที่กำหนด และที่ยังไม่ได้ส่งใบงาน 7. ตรวจใบงานของผู้เรียนแต่ละคน พร้อมทั้งให้คะแนนและคำแนะนำได้ 8. สามารถเชิญผู้สอนท่านอื่นเข้าร่วมในชั้นเรียน เพื่อร่วมการจัดการเรียนการสอนได้ 9. ปรับแต่งรูปแบบของชั้นเรียนตามธีม หรือจากภาพส่วนตัวได้ 10. สามารถใช้งานบนสมาร์ทโฟน ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้ เมื่อทราบบทบาทที่ผู้สอนสามารถทำได้แล้ว เรามาเริ่มเรียนรู้การสร้างห้องเรียนออนไลน์กันต่อเลยนะคะ ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ ขั้นแรกผู้สอนต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ต่อมาผู้สอนสร้างรายวิชาใหม่โดยการคลิกเมนูบวก ที่อยู่ด้านบนขวา แล้วเลือก create class กรณีไม่ได้ใช้บัญชีของสถานศึกษาใน G Suite for Education จะปรากฏหน้าต่างให้รับทราบ ให้คลิกลง I have read แล้วคลิก continue จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดชั้นเรียน เมื่อใส่รายละเอียดครบแล้ว ให้คลิก create กรณีไม่ต้องการบันทึกให้คลิก cancel รายละเอียดดังนี้ class name ชื่อชั้นเรียน section รหัสชื่อห้องย่อย subject ชื่อวิชาที่สอน room ห้องที่สอน แล้วจะปรากฏหน้าหลักของชั้นเรียน ประกอบด้วย ชื่อชั้นเรียน ชื่อผู้สอน รหัสชั้นเรียน ใช้สำหรับแจ้งให้ผู้เรียนขอเข้าร่วมชั้นเรียน โดยคลิกสัญลักษณ์ Display เพื่อขยายให้ใหญ่ขึ้น Stream ใช้โพสต์ประกาศและดูการตอบกลับของผู้เรียน Classwork ใช้สร้างใบงานคำถามและจัดการมอบหมายงาน People จัดการรายชื่อผู้สอนและผู้เรียน ในการจัดการห้องเรียน ผู้สอนสามารถจัดการห้องเรียนที่สร้างขึ้น เช่น การจัดการข้อมูลทั่วไป การเปลี่ยนธีมชั้นเรียน การเปลี่ยนชื่อชั้นเรียน การจัดการชั้นเรียน การเรียกดูชั้นเรียนที่เก็บ การกู้คืนชั้นเรียนที่เก็บ และการลบชั้นเรียนที่เก็บ เรามาลองจัดการห้องเรียนกันเลยนะคะ การจัดการตั้งค่าชั้นเรียน เป็นการเรียกดูและแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งค่าสำหรับชั้นเรียนที่เลือก ซึ่งหน้านี้มีไว้สำหรับผู้สอนเท่านั้น โดยหลังจากสรางชั้นเรียนแล้ว ผู้สอนจะควบคุมการตั้งคลาสรูมได้ มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ เปิดไปที่เว็บไซต์ classroom.google.com และล็อกอินเข้าสู่ระบบ คลิกเลือกชั้นเรียนที่ต้องการตั้งค่า และคลิกสัญลักษณ์ฟันเฟือง ซึ่งอยู่ตรงเมนูด้านบนขวามือ ระบบจะแสดงดังรูป และแก้ไขตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกเซฟเพื่อบันทึกการแก้ไข รายละเอียดการแก้ไขได้แก่ แก้ไขชื่อ แก้ไขคำอธิบาย class description หัวข้อ ห้อง หรือวิชาของชั้นเรียน ในส่วน general มีให้เลือกเพื่อการแก้ไขดังนี้ class code แสดงรหัสชั้นเรียนที่สร้างให้โดยอัตโนมัติ เมื่อสร้างชั้นเรียนใหม่ ผู้สร้างชั้นเรียนใช้รหัสดังกล่าวเพื่อเชิญผู้เรียนและผู้สอนคนอื่นมายังชั้นเรียน สามารถเลือก Display เพื่อแสดงชั้นเรียน และสามารถคลิกสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม Full Screen เพื่อขยายหน้าจอ เป็นอย่างไรบ้างคะ